วันจันทร์ฉันคอยอยู่อันคารก็คอยดูดูดูว่าเธอเป็นไงพุธเธอก็ไม่มา เช้าสายก็ไม่มีพฤหัสว่าง you.